mù quá กินกับพริกน้ำน้ำชุบนะอ๋อไว้กินกับน้ำชุบเข้าวตาอ๋อเดี๋ยวพี่ข้าวตา ปิดตาด้วยเอ็มแล้วมือเล้เราไปจับหน้าพริกก็แสบหมดเลย แสบหมดเลยพริกเข้าตาเปล่า เห็ดยังเส็ดยังโอ้โหโอ้โหตับเก่งจังเนี่ย อดเกลือกันทอดกันเขาจะนั่งค่อมแ่ก็ตายเลยง่ายล้างเลยไปล้างตากันเลย อ๋บานมือเปล่าระวังบานมือนะไปหล่นแล้ว สกปรกแย่ เห็นไหมปิดหน้าเลยนะพริกระเด็นใส่ตาพี่กระเด็นใส่ตาเหรอม่เป็นนั่งไกลๆแล้วพริกระเด็นกินได้หุ่นบานเรื แต่ได้ย่างกับข้าวเนี่ยไปกินกับน้ำชุบเนี่ยเนี่ยรองเท้าไม่ใส่แล้ว กระจายหมกเปรี้ยวจำอย่างนี้อ้จำได้เมื่อไหร่จะเสร็จอ่ะ รอกินอยู่ เนี่ย แกง อะไร คะ ลูก น้ำชุบน้ำพริกเหรอ หวานด่ะกิโเจ็ดสิบ น้าใส่กะปิยังใส่กะปิยัง น้องเพลงกินข้าว ต้มไมนี่ไหมลูก ต้มต้มหู้กินปะ เดี๋ยวแม่ไปเก็บกำเลง พักหมดแล้ว พักหมดแล้ว เอาหมูมาเอาหมูมาใส่ ที่คลานขี้เกียจอ่ะยากที่เกียจไปอ่ะเอิยากที่คลานเพลงไเอาเองนะ ครับ แล้วเดี๋ยวมาไม่เห็นกินเลยเละเหมือนเรา ยาวๆมาแล้วเลยใส่ถุงไปถุงก็ให้หาถุงเนี่ยเอายังยังทำอะไรยังหาให้อ๋อนี่เนี่ยร้านไหนร้านอะไร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 ็ดยังน้องเพลงเอ็ดยังหิวละเละหมดแล้ว

แล้วพูดกลางเนี่ยนกปูนเนอะอุ้ย